Thank you.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 ชุดกล่องเรียบร้อยนะครับ ชุดวงจรที่ที่มีตัวนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ชุดใหญ่นะถ้าชุดใหญ่เนี่ยจะมีออปชั่นสูงกว่านี้ อันนี้คือชุดประมาณว่าเป็นชุดเล็กๆนะครับ สามารถติดตั้งสามารถใช้ในงานในบ้านเรือนได้งบประมาณลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่ไม่เกิน200บาทเองนะครับชุดที่จันทำไว้นะครับก็จะมีช่องในการ ติดเซนเซอร์นะครับสีดำตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดที่เราได้ดูของระดับน้ำนะจุดนี้คือจุดที่1นะครับจุดที่ 2 แล้วก็จุดระดับน้ำสูงสุดนะส่วน2อันสุดท้ายนะครับที่จำวางไว้ก็จะเป็นจุดของเซนเซอร์เสียงนะ ถ้าเกิดว่าระดับน้ำตรงจุดนั้นเสียงก็จะดังนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะลองประกอบในบอร์ดนะที่อาจารย์ทำบอร์ดไว้ตรงนี้นะครับ สมมติว่านี่เป็นผนังแล้วกันนะครับเป็นผนัง ครับที่เราจะทำการใช้ในการติดตั้งอาจารย์ก็จะเอาชุดนี้นะครับประกอบลงไปนะแล้วก็ขันน็อตตามรูขันน็อตให้แน่นนะเดี๋ยวอาจารย์จะประกอบให้สักครู่นะครับอาชันแล้วนะครับ จะมีทั้งหมด 3 ระดับนะครับ นี่คือจุดกลางของเรานะครับนี่ระดับที่ 1 ถ้าน้ำท่วมระดับ 1 ไฟฟ้าจะออกนะครับตามนี้นะอันนี้ระดับ2และสุดท้ายระดับ 3 จุดอีกจุดหนึ่งคือจุดเซ็นเซอร์เสียงครับเราจะให้อยู่จุดไหนนะครับ ถ้านักศึกษาอยากให้มันอยู่จุด ระดับหนึ่งนักศึกษาก็ต่อสายเนี่ยสีแดงเนี่ยครับ อาจจะไกลหน่อยนะครับนะครับสองสายนี้ต่อไกลหน่อยนะถึงระดับนี้นะ แต่ถ้าเกิดอยากให้ระดับเสียงมันแจ้งตรงเซนเซอร์สองเอาขึ้นมาหน่อยนึงเซนเซอร์สามขึ้นมาหน่อยนึงหรืออาจจะถ้าพ้นเซนเซอร์สามแล้วค่อยมีเสียง ก็อยู่ระดับนี้ก็ได้นะครับ อยู่ที่นักศึกษาออกแบบของระบบได้เองนะครับตอนนี้ผมจะติดตั้งเซนเซอร์เสียงก่อนนะเอผมว่าทดสอบตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับทดสอบตัวนี้ก่อนก็ได้ว่า มันมีน้ำแล้วก็แสงไฟจะขึ้นจริงไหมนะครับอันนี้ผมก็เอาอันี้นะครับวางลงไปแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็จะลองปล่อยน้ำนะครับ ในระดับต่างๆ เวลาปฏิบัติจริงนะครับ นักศึกษาสามารถต่อสายนะครับ ให้ยาวกว่านี้ได้นะ อันนี้ผมจะเริ่มปล่อยน้ำไปนะครับ ไปเรื่อยๆหนึ่งติดหรือยังครับ ติดแล้วนะครับหนึ่งติดแล้วนะครับต่อไปนะครับสองติดหรือยังครับ ติดแล้วนะต่อไปครับ ระดับที่สามเห็นไหมครับ ติดพร้อมกันสามรอบนักศึกษาสามารถหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับ มาต่อพ่วงได้เช่นไซเลนเช่นอะไรก็ได้นะครับต่อพ่วงจากชุดเซนเซอร์นี้ต่อไปนะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นเซนเซอร์เสียงนะเดี๋ยวจะจะเอาเซนเซอร์เสียงวางลงไปนะครับตามจุด ครับอาจารย์ได้ติดตั้งสายสัญญาณของเซ็นเซอร์เสียงเรียบร้อยแล้วนะนะครับ หากน้ำมาถึงระดับนี้นะครับ จะทำให้เสียงดังนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าน้ำอยู่ระดับนี้อยู่นะครับ ยังไม่ดังนะ ขึ้นมาถึงตรงระดับ 1 หลอดไฟที่ 1 ก็ติด หลอดไฟที่ 2 พอถึงหลอดไฟที่ 3 สักพักหนึ่งนะครับ เสียงก็จะดังอ่ะเราลองดูการทดลองกันครับอาจารย์ก็เอาจุดเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะ ใส่ตรงนี้นะแบบนี้ครับนะครับ แล้วก็เราก็จะทำการปล่อยน้ำลงไปนะนี่ก็จะปล่อยน้ำแล้วนะครับ เริ่มนะครับ ปล่อยน้ำลงไปแล้วนะ ตรงนี้เราเห็นว่าไฟอยู่ที่ระดับที่1นะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดที่ยังไม่อันตรายมากนะครับ ก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะนะครับอาจจะเป็นแค่จุดเตือนนะครับคราวนี้พอน้ำวิ่งมาเพิ่มขึ้นครับ เราอาจเซตจุดที่2ถ้าเกิดมันขึ้นระดับนี้ อาจจะเป็นจุดอันตรายของเราก็ได้ แต่ถ้ายังไม่อันตราย ก็ไม่มีปัญหาครับก็เตรียมเป็นเซนเซอร์ที่2ครับจนถึงระดับน้ำเซนเซอร์ที่ 3 ครับครับ พอถึงจุดนี้แล้วเซนเซอร์ก็จะดังซึ่งเราสามารถนำตัวเซนเซอร์เสียงเนี่ยนะครับ ไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้เช่นกันครับตัวเซนเซอร์เสียงนะ อาจจะมีการต่อพ่วงเป็นลักษณะของ เสียงไซเรนด้วยก็ได้ครับ แล้วแต่ว่านักศึกษาจะดำเนินการหรือปรับปรุงยังไงนะครับ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นหรือสภาพของสังคมที่ชุมชนที่เราอยู่นะครับ ขออาจารย์ก็มีการพรีเซนต์ในตัวของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมน้ำหลากปีเท่านี้ครับ